ปลาปะถึงสมมุติว่ามีคนไม่ดื่มกาแฟมางเงี้ยส่วนใหญ่เขาจะสั่งอะไรหรือมีเมนู แล้วเจอกันนะ อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์เพจ แล้วก็กดไลค์ไอจีด้วยนะบ๊ายบายเลิฟยูสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ๊อบบี้ซีเช่นเคยครับ วันนี้ครับบ๊อบบี้จะพาทุกคนครับ ไปตะลุยคาเฟ่แบบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป เนื่องจากว่าวันนี้เรามากับแฮชแท็กที่มีชื่อว่า ถ้าไม่ดื่มกาแฟนั่นเองว่าสังเกตไหมครับว่าจริงๆแล้ว สาวๆที่ไปเที่ยวร้านกาแฟเนี่ย ทุกคนไม่ได้ดื่มกาแฟกันทุกคนด้วยอยากรู้ใช่ไหมครับว่า คนที่อยากไปเที่ยวคาเฟ่อยากได้รูปสวยๆเนี่ยถ้าเกิดไม่ดื่มกาแฟแล้วเขาจะดื่มอะไรกันจะพาไปดูแต่ละร้านคาเฟ่เลยว่า1คาเฟ่เราจะมีซิกเนเจอร์ดริงก์อะไรบ้างที่ไม่ใช่กาแฟ หรือว่ามีอะไรทุกคนได้กินและอร่อยๆกันบ้าง เริ่มที่ร้านแรกวันนี้เลยครับแถวสะพานควายเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปดูกันบอกเลยว่าร้านสวยมากมาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็ว ต้องกระโดดเหมือนคนอื่นแบบพี่ว้ามาปะไม่ได้เหรอ โอเคครับ ตอนนี้เราอยู่แถวบีเทสสะพานควายครับทุกคนเดี๋ยวเราไปที่ร้านกันเลยดีกว่า ยังไม่บอกชื่อร้านแต่มาเลยครับ ใกล้มากตรงนี้ พิกัดไม่ไกลเลยทุกคนมันอยู่ตรง BTS สะพานควายครับ ซึ่งจะอยู่ฝั่งตรงข้ามบิ๊กซีสะพานควายตรงนี้จะเป็นแบบร้านกว้างที่แบบหน้าร้านเขาใหญ่มากรีบๆมาช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ดีแม่งคนเยอะมากเว้ย ร้านใหญ่ปะใช่แล้วครับ นี่ครับผมร้านบอนซี่ฮะข้างในร้านเนี่ยมีทั้งหมด2โซนด้วยกัน โซนล่างจะเป็นร้านแบบมินิมอลมินิมอลซึ่งใครที่ชอบ แบบคาเฟ่แบบเป็นลายไม้ลายอิฐลายปูนอะไรเงี้ยข้างล่างเนี่ยจะได้ แต่ข้างบนผมบอกเลยว่าเป็นโซนที่ผมชอบมาก จะเป็นโซน เหมือนแบบบาร์เมืองนอกบาร์แบบฝั่งยุโรปที่แบบแสงนีออนหน่อยมุมถ่ายรูปเยอะมากแม้กระทั่งหน้าร้านดูดิคนเยอะมาก ซึ่งที่นี่จะมีซิกเนเจอร์ดริงก์เป็นอะไรแล้วถ้าเกิดแฮชแท็ก ถ้าไม่ดื่มกาแฟต้องกินอะไร เดี๋ยวเราเข้าไปถามพี่เขาข้างในกันเลยดีกว่าครับ ตามมาดีกว่าเข้ามาถามพี่เขากันแล้วทุกคน สวัสดีครับสวัสดีค่ะเอ่อทางร้านมีเครื่องดื่มอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์บ้างครับวันนี้ซิกเนเจอร์ของทางร้าน สองตัวนะคะบมีบิมบอมฟิล์มกับบิมบอมซาวค่ะครับอีกก็คือจะเป็นนมแช่เย็น ราดด้วยกาแฟแล้วก็ท็อปด้วยฟินสูตรพิเศษของทางร้านค่ะ ส่วนบีบอมซาวจะเป็นกาแฟดำผสมบิงซูค่ะ แล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามีคนไม่ดื่มกาแฟมาอย่างเงี้ย ส่วนใหญ่เขาจะสั่งอะไรหรือมีเมนูอะไรแนะนำไหมคะค่ะตัวแนะนำของเราก็จะมีพวกดาร์กช็อกค่ะหรือว่าชาเขียวแล้วก็จะมีโก้กผสมโซดาโอเคครับทางงาบอมเอาเป็นมัชชาลาเต้หนึ่งครับ แล้วก็เอาเป็นบีมบอมครีมครับตัวบีมบอมครีมนี่มันก็จะเหมือนแบบกาแฟราดครีมนมใช่ไหมค่ะ อ๋อโอเคทางเอาไปสองอย่างได้ข่าวว่าที่ร้านมีโครัวซองด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีนะอ๋อก็จะมีครัวบัตเตอร์ผักโขมไข่เค็มลาวาชีสของหวานก็จะมีพวกช็อกโกแลตอัลมอนด์หรือว่าเค้กแครอเอาเป็นชีสหนึ่งแล้วก็เอาเป็นช็อกโกแลตธรรมดาก็ได้ครับโอเค ทุกคนนอกจากกาแฟโคซองน่ากินมากสำหรับใครที่ไม่ได้ทานกาแฟนะครับก็คือนอกจากจะสั่งช็อกโกแลต หรือมัทฉะได้เนี่ยก็สั่งโคซองที่นี่ได้เลย เดี๋ยวเราไปดูกันว่าตอนเขาทำมาสลากินแค่ไหน ไปดูกันทุกคนตลกปะทำแฮชแท็ก่อน แฮชแท็กถ้าไม่ดื่มกาแฟตึง ซึ่งจริงๆอ่ะก็คือติดกาแฟปะเออ จริงๆ เราทำเพื่อทุกคนครับว่าถ้าเกิดสมมติว่าแบบ ทุกคนไม่ดื่มกาแฟขึ้นมา ไปคาเฟ่มันก็จะไม่สนุกใช่ปะล่ะอาจจะลองไหนก่อน อันนี้ก่อนได้อันนี้คือมัชชาลาเต้มัชชามัชชาเนื้อออกมาอุ้ยทำไรกันเนี่ย โซเชียลดิสแทนถ้าเกิดใครเป็นแบบสายชาเขียวหรือเป็นสายชามาชาที่แท้ต้องที่นี่เลยครับทุกคนเออมันมีความแบบมีความหอมมันมีความครบ กินแทนกาแฟได้เพราะว่ากาแฟก็ขมอันนี้ก็คือจะมีความหอมความหวานก็คือขมแบบชาเขียวที่แบบหอมไเลยถ้าเกิดถามว่าให้รีคอมเมนต์นี้ร r คอมเมนต์ไหมครับ r คอมเมนต์นะคือจริงชอบชาเขียวแล้วก็แบบเจอเนี่ยแบบโอเคชอบ เยอะวะเล่นใหญ่ปะเราก็คนก่อนเราต้องคนอันนี้มีชื่อว่าบิมบอมครีมคือซิงเนเจ้าของที่นี่เขาบอกปกติเป็นคนเลี้ยนครีมมา จะมาลองดูว่า เลี้ยนเปล่าเป็นซีรีส์เกาหลีปักเลยบอกไมดี มันแบบคือครีมมันนุ่มมันไม่ใช่ครีมที่แบบทำให้กลุ่มใส่กาแฟอ่ะบอกลองอร่อยอ่ะ หอร่อยมีเกาหลี เกาหลีติดปากค่ะจะบอกว่า texture มันคือไม่เหลวเลยเว้ย มีความแบบยืดหยุ่นนะพูดไงวะมันฟลัฟฟี่ฟลัฟฟี่ มันฟลัฟฟี่เหมือนมันเป็นฟองครีมทั้งหมดเวลาตีรวมกันแล้วได้รสชาติเค็มของครีมเล็กน้อย แต่ได้กลิ่นกาแฟชัดมาก ดีอันนี้ใช่ต่อ ต่อคนละหนึ่งสิ่งนั้นบอกค่ะสิ่งนี้ของหวาน กรอบมาก กรอบมาก จริง ไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนแข่งกันกรอบตรงนั้น่หอมคมากเนียหอมมากช็อกโกแลต่อยเอาเป็นว่าวันนี้นะครับ ทั้ง4เมนู4อย่างที่เราได้สั่งไปในคอมเมนต์ใครที่มาบอนซีต้องจัด4เมนูนี้นะจ๊ะเอาเป็นว่าดีมากทำแฮชแท็กอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามถ้าไม่ดื่มกาแฟทุกคน4เมนูนี้ดีมากครับ โอเคครับวันนี้ครับบ๊อบพามาตะลุยร้านบอนซี่แถวสะพานควายเรียบร้อยแล้วบอกเลยว่า 4 เมนูที่พูดถึงไปบิมบอมครีมมัทฉาลาเต้แล้วก็กัวซองทั้งสองรนเนี่ย บอกเลยว่าเรียกเข้าไหมครับ ใครชอบคอนเทนต์อะไรแบบนี้หรือครั้งหน้าเราจะพาไปตะลุยคาเฟ่แบบไหนแบบแฮชแท็ก ถ้าไม่ดื่มกาแฟ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์กันด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยรับรองว่าทุกคนจะได้ดูคอนเทนต์ดี ๆอย่างนี้อีกต่อไปแน่นอนครับผมที่สำคัญครับคาเฟ่หน้าจะเป็นคาเฟ่อะไร และมีเครื่องดื่มอะไรดีๆ อย่าลืมกดซับด้วย เข้าใจไหม วันนี้ไปก่อนแล้วครับ แล้วเจอกันนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจแล้วก็กดไลค์ไอจีด้วยนะบ๊ายบาย I love you I love you บ๊ายบายบ๊ายบายเมา่ิกีนี่อะไร